โหเจ็ดสิบห้าบาทบ้าว่ะเอ้า มงกุฎมา สวยงามแจกกันเข่าอีก โอเคห้าบาทค่ะสำหรับตอนนี้กะแปดโมงแล้วค่ะเล่นตอนกลางคืนว่าเขากะโยกมาตอนเช้าแทนไปค่ะ ปรับเป็น 30 บาทตามสูตร โอ้โหโบนัสเข่าเฮ้ย เชี่ยโคตรเอาปรับไม่มาเข่าโบนัสเลย โอเคค่ะโบนัสเข่าเนาะค่ะสำหรับออก8โมงไปค่ะ กดแบบเร็วๆเลขกลางค่ะ เออดับ โอ้โห กระโดด ต่อไปใส่โอ้โห โลยาวาสามโลอีกเถอะเป็นอย่างกับโลวะ โอ้โห สภาพ ต่อไปใส่ค่ะโอ้เศร้าเหรอ โลเนี่ยเศร้ามาจะเคลียร์แน่เดยปะนี่อย่างวะ เลือกจังใดกะได้ตะโล แต่คือจังที่บอกเนาะค่ะว่าสูตรก็ยังโตอย่างเราเสียดูนะว่ามันบ่มีหรอกโอ้นี่ร้อยหกร้อยหาร้อยกว่า เออร้อยหกสิบบาท มาแน่สวยงามซีช่องน้ำ เฮ้ย สวย มาอีกโอ้บ่อเข่าบ่อเข่าสามร้อยสิบบาทเนาะค่ะ บิ๊กวินเข่าตอนนี้ โอ้โห ไปค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตปรับไม่เป็นหกิบบาทก่อนเนาะ หลังๆมานี่หนูนะใส่ได้สูตรสิบเปอร์เซ็นต์เลยอะเดี๋ยวสิไปร้องอ่าหาเปอร์เซ็นต์แน่เนาะว่ามันยังเขาอยู่บอตัวหาเปอร์เซ็นต์นี่ เน้นลาก อืมหาเปอร์เซ็นต์นี่เน้นลากสิบเปอร์เซ็นต์นี่เน้นโบบาเนาะ สวยหกสิบบาทโอ้โห เดี๋ยวนูน่ากะขอฝากไว้น้ำแน่นเนาะค่ะ กับช่องลักปันสล็อต สล็อตเซียนพ่อม หากชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่เนาะ เออแล้วก็อย่าลืมกดเข่ากลุ่มที่เล็กแกมแล้วค่ะ เขามี กิจกรรมแจกเครดิตฟรีให้เล่นกันสู้มือเลยเอาแจกกันสวย งาม มาว่ะโอ้โหตอนนี้ ได้ฟิสปินสีครั้งแล้วค่ะฟิสปินนี่สิบครั้งกับยี่สิบครั้งนี่เขายาก เออ แต่กะบ่แม่นว่บ่เขาเลย แต่ส่วนมากเวลาที่หนูนะได้สิบครั้งยี่สิบครั้งนี่ หนูนะบ่ค่อยได้แถวหนึ่งเนาะ หากพวกแถวหนึ่งนี่ที่ได้ก็แบบสี่ครั้งหาครั้งมากกว่า เออ ค่อยๆเล่นไป โอเคคืนๆลงๆกะ เป็นเรื่องปกติเนาะค่ะสำหรับเกมสำหรับสวยโอ้โหร้อยหกสิบเฮ้ยไลายดีไลายดีโอเคยี่สิบบาท เห็นบอแถวนึงไม่เข่าเมื่อกี้ บวกมาสี่ร้อยหกสิบบาทเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่เล่นตามอนุนากะบอกย้ำไว้เลยว่า กะต้องยอมรับความเสี่ยงล้ำบางคนเล่นเราโวยวายว่าคือเล่นตามเราไม่ได้กะ จังได้บอกเนาะค่ะว่าเขาอะต้องเล่นกับเวลาสวยงาม80 บาทเฮ้ยเฮ้ยจังไหนเอาโลมามาอีกโอ้โหไลน์นี้ไม่ได้เอ้ยได้อยู่เฮ้ยเชี่ยมาว่ะเอาหนมาสวยคอยเทียนึงโอเคโอ้โหสิบครั้งแล้วมาอีกเทียนึงอุ้ยบ่มาให้ว่ะโอ้โหขาดดาบขวานเป็นองุ่นนะขักดาบขวานเป็นองุ่นสิได้ยี่สิบครั้งเลยตอนนี้สิบครั้งแล้วค่ะโอเคไปค่ะโอ้โหโคตรเอามายี่สิบบาท มาเบิ้งว่ามันสิเขาไอ้แถวนึงไห้บอสิเทียส่วนมากบ่ค่อยเขาเนาะค่ะแถวนึงอ่ะมาซีช่องเขาแล้วโอ้โหสภาพ420 บาทแล้วค่ะสะสม โอ้โหเออมาโลมาค่ะอังุนสวยอังุนมา ยังไงอีกอังุนเขาอีกโอเคมาอีกโอ้โหผมว่า40บาทแล้วค่ะเหลืออีก2เทีย เออ 80 บาท โลมาค่ะ 3 ช่อง โอ้โหเจ็ดร้อยหกสิบครั้งสุดท้ายค่ะ เออ 20 บาทอี่อย่างวะ20 บาท จะร้อยแปดสิบบาท อ่ะ ดูนะขาด20 บาท จะได้เปลี่ยนไหม โอ้โห เออ 60 บาทนะจังไหนื่ได้วะเฮ้ย ได้อยู่20 บาท โอเคพอดแล้วพันหาเนาะค่ะ ขออนุญาตปรับไม่เป็น ร้อยหาสิบเนาะโอเค ค่อยๆ กดไป โอ้โห เออหาสิบบาท โดมาค่ะ สองแถวสวยงามอังุนซีช่อง โอเค อีกครั้งนึงเขาฟีสปิดโอ้โหบอมา น่าจะเป็นองุ่นตรงหัวสิงโตเนาะว่าเป็นอย่าง ค่อยๆ เก็บไปค่ะเราต้องเฝ้า เวลาเขาได้เออโอ้โห เชื่อสามร้อยเฮ้ยเอียงวะหาสิบบาทค่ะ ถ้าสมมติว่าเขาได้แบบจำนวนนึงแล้วเขาค่อยเอ่อโยกไปพี่จีก็ได้เนาะเพราะว่าเวลาหนูนะเล่นนี่หนูนะที่เล่นรู้มาก่อนเราเวลาเอ่อจะเล่นเอาแบบหลายๆ อ่ะค่อยไปโยกไปพี่จีแต่ว่าพี่จีนี่ก็เบิดไว้คือกันเนาะค่ะโอกาสก็คืออยู่กับโลมาเลยละว่าเขาสิไปทุนขึ้นว่าขึ้นได้หลายปันไดเราก็จ้างโยกไปพี่จีอีกรอบนึงเอองงบ่สามร้อยค่ะมาโอ้โหสวยงามโอ้ยโลบ่เขาโลกับองุ่นบ่เขา ว่าฉันจะได้คอมโบซีฟิสปินหรอเออโอเคร้อยห้าสิบบาท เฮ้ยสองร้อยโอ้โห เสียดาย น่าจะบ่ตกม้าแบบหลายแบบซีเนาะบ่ซันเขาสิได้ เอ่อแถวหนึ่งโอ้โอ้โหโอ้โหอย่างวะ แตกหน่อยเถอะวะ เนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลงมันหามันนี่หลายรอบแล้วนะสามแล้วอีกแค่นึง โอ้โห สภาพ สภาพขึ้นขึ้นลงลงว่าไปใส่เลย โอเค สวยสามร้อยบาท ที่จริงโลมานี่หนาจะนี้แบบไม่สูงสูงเนาะจะไม่ละ หาร้อยไม่ละพันเนี่ยกับซีนะ เพราะว่า ใดๆ มันก็แตกหน่อยละเลนแบบ ไม่สูงสูงนี่กะดีขึ้นกันนะไม่หนักไปเลย ร้อยห้าสิบบาทค่ะ โอเคเดี๋ยวกะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ กับช่องรักปันสล็อตสล็อตเซียนพ่อมฝากไว้อีกรอบนึงเนาะสำคัญเลยก็คือกลุ่มเทเลแกรมเนาะค่ะ อย่าลืมกดเข่ากลุ่มเทเลแกรมมาเนาะเดี๋ยวเขาซิมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีให้เล่นกันเนาะค่ะ โอ้โหสามร้อยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเห็นเป็นมงกุฎเกลือแถวบนนึกว่าตะมงกุฎสีแตกน้ำว่าแตกเนาะโอ้โหผู้ใดมีสูตรโลมาสูตรแบบเดินไม่อ่ะ เอามาแนะนำหนูนะเนี่ยหนูนะอยากร้องเล่นสูตรอื่นๆแน่อะเพราะหนูนะเล่นได้หาเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์วนๆอยู่เนี่ยหลายรอบแล้ว แต่ว่าหลังๆวันนี้ไม่ค่อยได้เล่นออโต้แล้วเนาะหนูนะคิดว่าออโต้มันไม่ค่อยเข่าปันไดเฮ้ยพันสามเฮ้ยมาว่ะโลมา เฮ้ยกาบขวานสวยงามขอสิงโตบ่เขาบ่เขาหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทเนาะค่ะตอนนี้ โอเค กระโดดขึ้นมาแล้วพ่นสองพันจะเทียนึงเนี่ยเออ ยูสองพันที่โดนแล้วเนาะค่ะอีกห้าสิบบาท จับขวานได้ เออ โอ้โห เสียดายเอ่อดับขวานล็อกล็อกือไทยบอสันจะได้แถวหนึ่งเลย สภาพ เฮ้ยผู้ใดท่านได้เข่ากลุ่มที่เลือกแกมนี่หนูนะ แนะนำว่าต้องเข่าเนาะค่ะ ควนเข่าควนเข่าเลยละกลุ่มที่เลือกแกมหนึ่งเพราะว่ามีเครดิตฟรีแจกนะกติกา กะบ่ยาก เก้าสิบจุดจิกแน่น้ำหนูน้เนี่แหละ เออโอเค จับขวาน โลมา นั่นละ คอมโบซีมาแล้วโอเค ตอนนี้เขาได้ฟีสปินซีหังแล้วค่ะไปไหลไปไหลไป ค่อยๆเล่นไปเนาะค่ะ สวย โอ้โห สภาพว่าเขาแจกัน จังไหน โอ้โห ไปกองกันที่ช่องแรกช่องสองนี่อย่างวะแถวนึงนะเห็นว่า แถวนึงซิมักเข่าช่วงฟีสปินซีข้างหาข้าง ดูเนาะค่ะ เบื้องซิบข้าง มันไม่ค่อยเข่าบันไดไหม โอ้โห คือกันว่าเป็นสิ่งหย่อนนี่อย่างเออ โอเคค่ะ บวกมาหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทสี่พันหกแล้ว ยังไปได้ต่ออยู่ โอเค เออห้าสิบบาท โอ้โห มงกุฎนี่ม้ารอหลายรอบแล้วนะแจกกันแต่ว่ามงกุฎนี่มันเพิงใจหนูนะไปเองเนาะอาจจะบ่อเข่าก็ได้เออได้ก็อยากให้มันเข่าอ่ะแต่บ้านหนดมาแบบสามอันสี่อันมาล่อเหลือแค่ล็อกแรกเอียงเสียหลายรอบยุดเออ ถือว่าหลายรอบเนาะคะ่ะโอเคลอยหนึ่งองุ่นมาสวยงาม ยังไหนเอางุ่นเขาอีกค่ะ โอเค หาสิบบาท หาร้อยหาสิบบาทค่ะถึงมาสี่พันคืนละเออโอ้โหเชี่ยเฮ้ยมงกุฎบาเขาว่ะโอ้โหอีหยังวะเสียดาย เสียดาย อีหลี เสียดาย เสียดายแฮงโอ้โห อ่ะ เอาหุ่นแจกกัน ร้อยห้าสิบคักเอ้ย แจกกันมาขออีกเที่ยนึง โอ้โหบ่เขาบวกมาสามร้อย เริ่มเอื่อยๆ แล้ว เริ่มแบบไม่ค่อยแตกปันใดแล้วเนาะ อ่าสองร้อยห้าสิบจังใดอางุนมา สวยงามอีกสองร้อยห้าสิบ โอ้โหเที่ยงวะโอ้โหากขวาน สอองร้้ยหาสิบค่ะโอ้โหเบิ้งว่ะเบิ้งมงกุด ลายมงกุดมาแต่แบบซี่ ตลอดเลยนะ มาตลอดเลย อีกาซิปแย่ว่ะ มันไม่ได้ดูดแบบหนาเกียดนะ แต่มันก็คือไม่ค่อยใจอ่ะ ก็คือแตก แล้วก็ดูดพื้น แล้วก็แตกแล้วก็ดูดพื้น ก็คือวนๆที่เนี่ยเห็นปะเนี่ยขึ้นมาสี่พันคือละ โอ้โห เออร้อยหาสิบเฮ้ย แถวหนึ่งสวยงามเจ็ดร้อยหาสิบบวกมาเก้าร้อยโอเค เดี๋ยวดูนะ ขอพอซัมนี่ก็แล้วกัน เป็นเท่าไหร่สี่พันหกร้อยหาสิบแปดบาท อ่ะ เอาซัมนี่ก็แล้วกันเนาะค่ะเดี๋ยวดูนะ ถอนละโอเค เดี๋ยวลุงแดงนูนะกะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ กับช่องรักปันสล็อตหากชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่เนาะแล้วกะเอ่อผู้ใดมีสูตรโลมาทักเขามาบอกหนูนะน้ำแน่เนาะค่ะ อยากจะร้องสูตรอื่น เนาะโอเคเรื่องในมื่อนี้หนูนะกะขอตัวลาไปก่อนเนาะคะ่ะพอกันไม่คลิปหนาเนาะสำหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะ